เอาสีไหนดีนะลูก สีเหลืองน่ารักสุดแล้วนะลูกตอนนี้กำลังรอพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ ตอนนี้พี่ไเวลาว่าเกือบหกโมงแล้วนะตอนนี้ สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้มานานแล้วเนาะ สีไหนดีนะลูก สีเหลืองน่ารักสุดแล้วนะลูก à, khờ như này đấy quả giờ với tôi cái đất 天呢，快点！这里啦，嗯。